นี่คุณผี ฉันว่ามันได้เวลาที่เราต้องคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้วล่ะ คือที่ผ่านมาการมีเธออยู่ในห้องก็ช่วยสร้างสีสันให้พวกเราดีอยู่หรอก แต่ดูเหมือนเธอจะลืมดิวที่แท้จริงของพวกเราไปซะสนิทเลยนะใบหวยไงใบหวย ตอนนั้นเธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะใบหวยแลกกับค่าเช่าห้องเนี่ย และที่ก่อนหน้านี้ไม่ทวง ก็เพราะจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องซับซ้อนเลยผ่อนผันไปก่อน แต่นี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วไม่เห็นจะมีผลงานให้เชยชมสักที ฉะนั้นฉันว่ามาถึงเวลาที่เธอจะต้องใบหัวให้ถูกแล้วแหละไม่อย่างนั้นก็ออกจากห้องนี้ไปซะ ของฟรีไม่มีในโลกนะนะเฮ้ย มันก็แค่เขาอ้างผีที่ใบหวยไม่ถูกไม่ใช่หรือไง และในเมื่อเธอไม่สามารถทำอย่างที่พูดได้ ก็ถือหมดสิทธิ์ในการอยู่อาศัย ออกไปซะนังผีไรบิยอน ออกไป เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ชับไปกันใหญ่ละ เอาจริงๆนายก็เวอร์ไปป้านนมสด ที่พวกเรานิยมขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็เพราะผีนะ ตัดทิ้งไปดื้อๆ อย่างนี้เดี๋ยวก็โดนรุมด่าตายหรอก โอเค เรื่องนั้นก็ยอมรับว่าจริง แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรจะอยู่ฟรีปะคนอื่นเขาหามาระบาดแทบตาย แต่พอเป็นผีได้อยู่ฟรีเฉย แถมทำอะไรก็ได้อีกที่โกงมาได้ปะอืมถ้านายยึดติดกับเรื่องเงินขนาดนั้น ฉันก็พอมีวิธีเก๋ๆ มานำเสนออยู่